ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศนะครับ ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับ และก็พระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์ เริ่มแรกเลยนะครับ การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับก่อให้เกิดขึ้นมากมายนะครับคำว่าเกิดขึ้นคือเกิดปัญหามากมาย เช่น การเจาะระบบไร้สาย การพนันทางเว็บไซต์ เหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อน เช่นไวรัสเวิร์มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามมาตราต่างๆในพรบคอมพิวเตอร์นะครับ อย่างเช่นมาตรา 7 การแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์คนอื่นก็เป็นความผิดนะครับ หรือการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่กำลังสื่อสารกันอยู่ก็เป็นความผิดตามมาตรา 8 หรือการรบกวนแอบแก้ไขข้อมูลก็เป็นความผิดตามมาตรา 9 การรบกวนระบบของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานปกตินะครับ ก็ถือว่ามีความผิด หรือการแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ แอบรู้มาตรการการป้องกัน รวมถึงขโมยรหัสผ่าน ก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา6แล้วนะครับ เหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำนะครับ ในส่วนใหญ่การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ จะมีความผิด อันแรกเลยนะครับที่พบบ่อยก็คือการแก้ไขข้อมูลทางคอมพิวเตอร์คือมาตรา9นะครับ พบบ่อยว่ามีผู้คนทำการเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนถ้าคนที่ทำลักษณะนี้ก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน แล้วก็ความผิดอีกมาตราหนึ่งที่พบบ่อยในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาก็คือการสแปมเมลนะครับ ผู้ใดส่งต่อหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็แล้วแต่ให้ผู้อื่นนะครับ โดยการปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มานะครับ ถือว่าเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ แล้วก็สิ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือมาตรา 14 นะครับ การนำเข้าหรือเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม การนำเข้าในที่นี้นะครับ อย่างแรกเลยในวรรคสองเห็นว่ามีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบางทีเนี่ยนะครับก็เกิดจากอะไรครับ การประเมินสารสนเทศนั่นเองนะครับ บางทีการโพสต์อะไรบางอย่างแล้ว ทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความมั่นคงต่อรัฐ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับ อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับ ฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ ก่อนจะโพสอะไรลงบนโซเชียลนะครับ ต่อมานะครับ ข้อความมาตรา 14 ในวรรค4นะครับ การกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะการโพสต์ หรือแสดงข้อความเป็นลามกหรืออนาจารอันนี้ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับ ฉะนั้นมาตรา 14 มีการพบบ่อยมากในเรื่องนี้นะครับ ต่อมามาตรา 16 พบน้อยนะครับ แต่ก็มีเป็นข่าวดังอย่างเช่นดาราบางคนโดนตัดต่อภาพนะครับ หรือกระทำในลักษณะหมิ่นประมาทนะครับทำให้ผู้นั้นได้รับความเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ก็มีโทษเช่นเดียวกัน ฉะนั้นมาตรากฎหมายต่างๆ ในที่นี้นะครับ ผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับฉบับล่าสุดได้ต่อไปนะครับจากเอกสารและเนื้อหาเพิ่มเติมที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้การคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์อันใดก็แล้วแต่ นะครับ ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคำว่าลิขสิทธิ์นะครับก็คือสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะทำงานนั้นได้นะครับ เช่นเราผลิตภาพยนตร์ เราผลิตเพลงประพันธ์เพลง บทละครขึ้นมา แล้วเผยแพร่สู่เว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ และเราก็ไปทำการจดลิขสิทธิ์ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือแก้ไขได้ ฉะนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับยังหมายถึง กรรมวิธีความคิดขั้นตอนหรือแนวคิดหลักการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับหรือทางคณิตศาสตร์ ถ้าเรามีงานที่คิดค้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรบกวนไปจดลิขสิทธิ์นะครับและพระราชบัญญัตินี้จะให้การคุ้มครอง และถามว่างานอะไรบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ครับข่าวประจำวันและข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่งของหน่วยงานต่างๆ คำพิพากษาคำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ เหล่านี้นะครับ กฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ความคุ้มครองนะครับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ อย่างเช่นกฎหมาย เราจะอ้างบอกว่าเราไม่ทราบครับ เพราะมันมีลิขสิทธิ์ คุ้มครองอันนี้ไม่ได้นะครับ ต่อไปนะครับ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นะครับก็มีวิธีการต่างๆ เมื่อการจ้างให้ทำผลงาน ผลงานนั้นเป็นของใครครับ ถ้าเราไปจ้างแน่นอนครับ ผู้ว่าจ้างนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะเว้นแต่ทำสัญญาเป็นอย่างอื่น ถ้ามีสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับ แล้วถามว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นสามารถโอนให้ผู้อื่นได้หรือไม่ โอนได้ครับ และลิขสิทธิ์นั้นสำหรับประเทศไทยจะมีอายุได้ถึง 50 ปีนะครับ เมื่อเจ้าของเสียชีวิตแล้วก็สามารถคุ้มครองไปยังลูกหลานได้ ลิขสิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครอง 50 ปีได้แก่อะไรบ้าง เช่น นามแฝงครับ ผลงานภาพถ่าย ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานเผยแพร่ภาพเสียงต่างๆ หรือผลงานที่เกิดจากการว่าจ้างเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศอาจจะให้คุ้มครองงานบางอย่างถึง 60 ปีหรือ 100 ปีนะครับ ลูกหลานสามารถรับมรดกตกทอดจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ การละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ มีเกิดขึ้นเยอะมาก และถามว่าอะไรบ้างที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 1. ทำซ้ำและดัดแปลง แล้วเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาหากำไรจ่ายแจก เช่นซื้อซีดีมาแล้วมาขายปล่อยให้เช่านะครับ ก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันอะไรบ้างที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ฟังดีๆนะครับอย่างแรกเลยนำมาเพื่อศึกษาวิจัยโดยไม่แสวงหากำไร ่างนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ เพราะมีคำว่าไม่แสวงหากำไร งานอะไรก็แล้วแต่เพื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ ครอบครัวนี้บุคคล ในครอบครัว ก็ถือว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ การนำมาเพื่อติชมวิจารณ์นะครับ เสนอข่าวโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นของลิขสิทธิ์นั้นก็ถือว่าไม่ผิด หรือนำมาใช้ในการพิจารณาของศาลนำมาใช้ในการสอน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับ ในงานวิจัยหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถละเมิดได้นะครับ เมื่อมีขวาสุดคือ Copyright หรือทรัพย์สินทางปัญญาก็มีซ้ายสุดก็คือทรัพย์สินสาธารณะนะครับ มีอะไรที่มันกลางๆไหมครับ ที่เอาไปใช้ได้ เอาไปแก้ไขได้ ปัจจุบันมีสัญญาอนุญาตแบบใหม่นะครับเรียกว่า Creative Commons หรือ 44 44คือ Creative Commons เป็นสัญญาตแบบใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ครับ ในสำหรับในประเทศไทย หมายความว่าสัญญาอนุญาตนี้ถ้าพบเจอแล้วผู้ใช้สามารถนำผลงานไปต่อยอดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน หรือเจ้าของสิทธิ์นะครับ เช่น ภาพถ่ายเพลง บทความคลิปวิดีโอต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้เลย ถ้าเจอสัญลักษณ์ 4 ประเภทดังนี้ได้แก่ ถ้าเป็นรูปคนแสดงที่มาหรือบายครับ ถ้าเจอเครื่องหมายวงกลม และเป็นรูปคนอยู่ตรงกลาง หมายความว่าเจ้าของยินยอมให้คัดลอก แจกจ่ายจะแสดงและเผยแพร่ผลงานของเราได้ แต่ต้องประกาศนิดหนึ่งนะครับว่าผลงานเหล่านั้นใครเป็นเจ้าของ จะเขียนบนภาพหรือใต้ภาพก็ได้นะครับ ถ้ากรณีเป็นภาพที่ถ่าย ต่อมานะครับสัญญาอนุญาตแบบที่ 2 คือ ไม่ใช้เพื่อการค้าหรือ non commercial สัญญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ทรายแล้วขีดค่า ถ้าเจอสัญญลักษณ์นี้ ยินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จัดแสดงและเผยแพร่งานของเราได้นะครับ รวมถึงสามารถดัดแปลงก็ได้นะครับ ถือว่าใจดีมากแต่เป็นไงครับ ห้ามใช้เพื่อการค้า ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้จะเอาไปขายจะไปทำเชิงพาณิชย์ไม่ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับ สัญญาอนุญาตแบบที่ 3 คือไม่ดัดแปลง จะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลาง หมายความว่ายินยอมให้ผู้อื่นคัดลอก แจกจ่าย จะแสดงและเผยแพร่งานของเราได้นะครับ แต่ต้องทำให้เหมือนต้นฉบับทุกประการห้ามแก้ไขใดๆดงสิ้นนะครับ หรือ เจอเครื่องหมายยูเทิร์นตรงนี้ครับ ตรงกลางคล้ายๆกับยูเทิร์นลูกศรตรงนี้นะครับความหมายคือ SA คืออนุญาตแบบเดียวกัน หมายถึงยินยอมให้ผู้อื่นดัดแปลงผลงานได้ แต่ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน สรุปสัญญาอนุญาตมีอยู่ 4 แบบนะครับคือบ่ายแสดงที่มา 2. ไม่ใช้เพื่อการค้า NC เป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะครับ 3. เครื่องหมายเท่ากับไม่ดัดแปลงและ 4. อนุญาตแบบเดียวกันหรือ SA เราสามารถที่ไปดาวน์โหลด creativecommons.org แล้วไปเลือกสัญญาอนุญาตที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้นะครับ ว่าจะเลือกใช้สัญญาอนุญาตแบบไหนสามารถผสมกันได้นะครับ จะเป็น by หรือ SA หรือมี 3 สัญญาอนุญาต เช่น by NC หรือ SA นะครับก็ได้นะครับสามารถที่จะเลือก ุ้มครองงานของเราเองได้นะครับ ตามความเหมาะสมหวังว่าผู้เรียนคงจะเลือกใช้สัญญา Creative Commons หรือปฏิบัติตามสัญญา Creative Commons ได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของผู้พัฒนาสัญญาอนุญาตนี้นะครับ